e-marketplace หรือตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เหมือนตลาดกลาง รวบรวมสินค้าร้านค้าหรือบริษัทต่างๆ ที่สามารถเข้ามาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าไปได้ทั่วโลก โดยปกติ e-marketplace จะเปิดให้ร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อย สามารถสมัครเข้ามาขายสินค้าของตัวเองได้ โดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-marketplace จะรับหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางที่ดูแลเรื่องระบบการสั่งซื้อ และชำระค่าสินค้าเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการส่งสินค้าร้านค้าอาจต้องดำเนินการเอง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ที่ให้ที่ผู้ให้บริการ e-marketplace ให้บริการเพิ่ม สำหรับบริการต่างๆใน e-marketplace หลักๆ จะประกอบด้วย บริการสารบัญธุรกิจรวบรวมรายชื่อของธุรกิจ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาค้นหาธุรกิจ หรือสินค้าที่ต้องการได้ง่าย บริการแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ แสดงรายการสินค้าแบ่งตามหมวดหมู่สินค้า บริการประกาศซื้อขายสินค้าและบริการ หรือประกาศความต้องการของธุรกิจ บริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป โดยสามารถสร้างเว็บไซต์สำหรับขายสินค้า ผ่านบริการเว็บไซต์ e-marketplace ได้ ซึ่งจะมีแพ็กเกจให้เลือกทั้งแบบฟรี และคิดค่าบริการ e-marketplace นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่หลาย ๆ ร้านค้า เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการนำข้อมูลร้านค้าหรือธุรกิจของผู้ขาย มาลงในเว็บไซต์เหล่านี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการพบปะลูกค้าด้วยทั่วโลกทำการค้าระหว่างกันได้ง่ายขึ้น นอกจากเว็บไซต์ที่ให้บริการของไทยแล้ว ยังมีเว็บไซต์ในต่างประเทศที่ดัง ๆ เช่น amazon.com ebay.com alibaba.com taobao.com ซึ่งเป็นโอกาส ช่องทาง ในการซื้อขายสินค้าต่างๆ ได้มากขึ้น และสามารถขยายฐานธุรกิจให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก การใช้บริการของ e-marketplace เหล่านี้ จะช่วยขยายโอกาสในการติดต่อซื้อขายสินค้า โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถเข้ามาเลือกหาสินค้าที่ต้องการได้ง่าย สะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าของแต่ละร้าน ลดต้นทุนในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงบุคลากรในการดำเนินงาน ทั้งนี้สำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้าผ่าน e-marketplace เหล่านี้ มักมีความปลอดภัย เพราะผู้ให้บริการ e-marketplace มักจะมีกลไกในการตรวจสอบ และขึ้นทะเบียนร้านค้าก่อน ร้านค้าจึงจะสามารถขายสินค้าได้ จึงทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่ำที่จะไม่ได้สินค้า หรือได้สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ รวมทั้ง ผู้ให้บริการ e-marketplace บางราย ยังอนุญาตให้ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้าชำรุด หรือพบว่าไม่ตรงกับโฆษณาอีกด้วยค่ะ